time. not love. sai ลูกเสียวฉันเป็นถึงลานก็รวยเธอเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนคุณต้องข้างเตงแต่ฉันต้องนอนข้างเตาเธอมีเชื้อเจ้าแต่ฉันนั้นมีเชื้อโจรเธอเป็นคนงามเกินความไหวฝันผู้เพียงกับจาน cùng khi nắm tình đúng của ta chấp nhận sao na na bằng câu hoa tù đôi vai quạt xoay นเปลี่ยนฉันต้องปรับปรุงตเดินเป็นสาวกรุงที่นั่งติดดวงตาฉันเป็นสาวนานหน้าตาเหมือนตัวกระโดด นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมที่เราซื้อแบบทำรายกันนะครับผมมาร่วมสนุกกับพืกอรกองถ่ายรูป์ีพวกกันน้องนำทั้งสาวสวยทั้งผมคณะด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผม